สวัสดีครับ ตอนนี้เป็นตอนที่ 62 เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีอันดับ 2 นะครับ วัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python ของระเบียบวิธีอันดับ 2 ในการประมาณค่ารากของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ1ที่กำหนดให้ได้สำหรับ URL ของโปรแกรมนี้นะครับ แสดงให้ตรงนี้ พวกเราสามารถไปที่ลิงก์นี้กันได้นะครับเพื่อทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีนี้กันอย่างที่ได้เรียนกันไปในวิดีโอก่อนหน้าแล้วนะครับ ก็คือ ระเบียบวิธีอันดับ2นะครับมีอยู่หลายวิธี ระเบียบวิธีที่เราได้เรียนกันก็คือ ระเบียบวิธีของฮวนนะครับ และระเบียบวิธีจุดกึ่งกลาง หรือ midpoint method นะครับ ระเบียบวิธีอันดับ 2 เหล่านี้นะครับมีไว้เพื่อประมาณค่าคำตอบของปัญหาค่าเริ่มต้น ที่อยู่ในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ1นะครับที่อยู่ในรูปของ dy by dt เท่ากับ fty และมีเงื่อนไขเริ่มต้นก็คือ y ที่ t 0 มีค่าเท่ากับ y 0นะครับเราลองมาดูระเบียบวิธีหวนกันก่อนนะครับ ในระเบียบวิธีนี้นะครับจะมี input ก็คือฟังก์ชัน f นะครับ ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ t และ y input ถัดมาก็คือจุด t 0คือจุดเริ่มต้นนะครับ y 0ก็คือค่าเริ่มต้นที่จุด t 0นั้น h ก็คือค่าความกว้างช่วงหรือ step size ที่เราต้องใช้ในการประมาณค่าที่แต่ละจุดนั่นเองนะครับ และอินพุตสุดท้ายก็คือค่าของ t นะครับ ก็คือค่าของ y ที่เราต้องการประมาณค่าคำตอบ ที่จุด t นั้นนะครับ ดังนั้นโปรแกรมนี้จะ return หรือแสดง output นะครับของค่า y ที่อยู่ในรูปของ y 0 ที่จุด t นั้นนะครับ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีควรนะครับ แสดงได้ดังบรรทัดที่สิบแปด สิบเก้า ยี่สิบ จนถึงบรรทัดที่ยี่สิบี่นะครับ บรรทัดที่สิบแปดนะครับ เป็นการวนลูป i ที่อยู่ในเลนจ์ของค่านี้นะครับ ค่านี้ก็คือ เราต้องคำนวณ t ลบ t 0หารด้วย h นะครับ ซึ่งหมายถึงจำนวนช่วง หรืออาจจะหมายถึงจำนวนจุดที่ใช้ในการอินทิเกรตนะครับ เพื่อใช้ในการประมาณค่าจนกระทั่งถึงจุดสุดท้าย t นั่นเองนะครับ เรามีการคำนวณจำนวนช่วง โดยการปัดเศษและทำให้เป็นอินทิเจอร์นะครับ โดยใช้ int นะครับ ดังนั้นบรรทัดที่ 18 ก็จะเป็นการวนลูป i ที่อยู่ในเลนจ์นะครับของจำนวนช่วงหรือจำนวนจุดที่เราสนใจนะครับ บรรทัดที่ 19 และ 20 เป็นการคำนวณค่าของ k1 k2 ที่แต่ละจุดนะครับ ในรูปของฟังก์ชัน fty ตามสูตรของฮวนนะครับ ส่วนบรรทัดที่ 22 นะครับ t0 บวกเท่ากับ h หมายถึง t0 เท่ากับ t0 บวกด้วย h เป็นการปรับค่าของจุด t ให้เป็นจุดถัดไป และในบรรทัดที่ 23 y0 บวกเท่ากับ0.5คูณ k1 บวกด้วย0.5คูณ k2 คูณอยู่กับ h หมายถึงเป็นการปรับค่าของ y ณจุดถัดไปนะครับ โดยใช้ระเบียบวิธีของฮวน หลังจากที่เราได้ค่า y ใหม่แล้ว ในบรรทัดที่ 23 นะครับ เราก็ทำการปริ้นค่าของ y นะครับ โดยปริ้นค่าในรูปของ t 0 y 0ณ จุดถัดไปนะครับ เราก็ทำการคำนวณอย่างนี้ไปเรื่อยๆ นะครับ ในรูปของ i จนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายคือจุด t และสุดท้ายเราจะรีเทิร์นค่าของ y 0ก็คือค่าของคำตอบ ณจุด t ที่เราต้องการนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือระเบียบวิธีของฮวนนะครับ ถัดมาเราลองมาดูการเขียนโปรแกรมของระเบียบวิธีมิดพอยต์กันบ้างนะครับ Input ของระเบียบวิธี midpoint ก็เหมือนเดิมนะครับ ประกอบด้วย f t 0 y 0 h และก็ t มีการรีเทิร์นค่าของ y ที่จุดสุดท้ายคือ t ด้วยนะครับ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธี Bitpoint นะครับ แสดงได้ังบรรทัดที่ 45 ถึง 51 นะครับบรรทัดที่ 45 เป็นการวนลูป i เช่นเดิมนะครับ ที่แต่ละจุดหรือจำนวนช่วง มีการคำนวณค่าของ k1 k2 ตามสูตรของบ i ต p o i n t นะครับ วันที่ 49 มีการปรับค่าของจุดให้เป็นจุดถัดไปนะครับ แลวบรรทัดที่ 50 ก็คือสูตรของระเบียบวิธี midpoint บรรทัดที่ 51 ก็คือเป็นการปริ้นค่าที่แต่ละจุด หลังจากที่เราคำนวณค่าใหม่ได้แล้วนะครับ แล้วก็วนลูปไปเรื่อยๆ นะครับจนกระทั่งถึงจุด t สุดท้ายที่เราต้องการ ก็จะรีเทิร์นค่าของ y 0ออกมานะครับ ตรงนี้ก็คือระเบียบวิธี mid point นะครับ ถัดมาเรามาดูส่วนของเมนบ้างนะครับ ส่วนของเมนก็จะมีการนิยามหรือกำหนดฟังก์ชัน fty นะครับ ในที่นี้ผมกำหนดให้เหมือนกับตัวอย่างที่อยู่ในวิดีโอก่อนหน้านะครับ fty ผมกำหนดให้เป็น ลบ 2t ยกกำลัง 3บวก 12t ยกกำลัง2ลบ 20t บวกด้วย10 นะครับ มีการปริ้นขึ้นบรรทัดใหม่2บรรทัดนะครับ แล้วก็มีการเรียกนะครับ โปรแกรมฮวนโดยส่งค่า f นะครับ ส่งค่า t 0ส่งค่า y 0ส่งค่า h แล้วก็ส่งค่าจุดสุดท้ายที่ต้องการประมาณค่าไปนะครับเราทดลองรันโปรแกรมดูนะครับว่าได้ผลอย่างไร ผลที่ได้แสดงได้ทางด้านขวานี้นะครับ เป็นการปริ้นค่าที่แต่ละจุดนะครับ ดยใช้ความกว้างช่วง h เป็น 0.1 แล้วก็จะมีการ return ค่าของ y ที่จุดสุดท้าย ก็คือที่ t เท่ากับ 0.5 มีค่าประมาณเป็น 3.9775นะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าจริงของปัญหานี้ นะครับ ณ จุด t เท่ากับ 0.5 เดียวกัน ค่าจริงมีค่าประมาณ 3.9688 นะครับ ก็จะเห็นว่าระเบียบวิธีนี้ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำนะครับ ถึงแม้จะใช้ความกว้างช่วง h เป็น0.1นะครับ เราทดลองปรับนะครับ โดยการเรียกใช้โปรแกรม midpoint ดูบ้านนะครับ แล้วก็มาปรับที่บรรทัดที่ 61 แล้วก็เพียงแต่พิมพ์ชื่อโปรแกรมไปนะครับ จากนั้นเราก็ลองรันดู ก็สังเกตว่าค่าของระเบียบวิธี mid point นะครับก็ให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างแม่นยำเหมือนกันนะครับในออเดอร์เดียวกันกับระเบียบวิธีควรนะครับ หรือเราจะทดลองปรับค่าของความกว้างช่วง h ให้เล็กลงนะครับอาจจะเป็น 0.05นะครับแล้วก็ลองปรับค่าจุดสุดท้ายที่ต้องการประมาณค่าดูนะครับ อาจจะเป็นที่ 1.0 แล้วลองรันดูนะครับ ก็สามารถประมาณค่าของ y ที่ t เท่ากับ 1.0 มีค่าประมาณ 4.498 เป็นต้นนะครับ ก็ขอให้พวกเราทดลองนำโปรแกรมนี้นะครับ ไปใช้แก้ปัญหาที่ตนเองสนใจนะครับ แล้วทดลองปรับปัญหาค่าเริ่มต้น และมีการปรับค่าของความกว้างช่วง h ให้เล็กลงนะครับ าสังเกตดูว่าค่าของ error ที่ได้มีการลดลงหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับสรุปนะครับ ผู้เรียนทราบถึงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python ของระเบียบวิธีอันดับ 2 และสามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ ในการหาค่ารากของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งที่ตนเองสนใจได้สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ